สวัสดีนามมือเช้ามื้อนีตื่นขึ้นมาเข้างานตาเสาสิได้เลิกตะเว้นก็เลยอยากมีเธอเป็นแฟน อยากเดินควงแขนแบบนี้ เป็นเพื่อนยามเงา ยามทุกยามอะไรก็ได้ อยู่ด้วยกันแบบนี้ 24 ชั่วโมงบอแมนว่าสิง่ายเด้ทำงานนำกัน อยู่นำกันตลอด 24 ชั่วโมง ไปละมาสวัสดีย่ามือเจ้าซื้อดอกหกโมงเจ้า แต่ว่ายังเหมืดตึ๊ดตื้ออยู่กำลังอยู่บนทางด่วน ด่วนอีหลีบ่ค่อยมีรถเลย มีตะคอยคนเดียวซ้ำนี่ละไปเฮ็ดเวียกก่อนเด้อ ผู้ใดมีหน้าที่ก็ไปเฮ็ดงานเจ้าของเด้อ ผู้ใดสิไปเป็นทหารก็ไปเป็นทหาร จะขี่ดื้อขี่มึนจะสะเคียดร้าย โอเคบายบายนะคะ